สวัสดีครับผมผมชื่อครูแบงค์นะครับอยู่รับครูแบงค์ที่อัสรุยูภูเก็ตนะ วันนี้เรามาสถานที่เราใช้นะครับที่บ้านที่ตังนะหรือว่ามาสตาร์คาเฟ่ที่เรามาฝึกกันวันนี้แล้ววันนี้นะครับเราจะฝึกโยคะขั้นพื้นฐานง่ายๆ ซึ่งจะไล่ตั้งแต่การวางมือ การท่ายืนต่างๆที่เป็นท่าง่ายๆเนี่ยเราทำให้ปลอดภัยแล้วก็ถูกด้วยจะได้ใช้อย่างปลอดภัยในคลาสแล้วก็เราจะมาเจอกันในอัสรุยูภูเก็ตมานะครับ วันนี้นะเราจะฝึกเรื่องการวางมือด้วยกันสรญลักษณ์ของมือของเราเนี่ยมันมีส่วนล็อกส่วนคองที่ผมเรียกว่าคอปเ c a r อ a l ออสตรงนี้ครับไม่แน่ใจลองหาลองซูมเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ ตรงส่วนว่าตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าคอปเปอร์เ n น l a อ c ตัวนี้มีหน้าที่เพื่อกระจายน้ำหนักสำหรับบางคนถ้าเกิดไม่ค่อยมี หรือเกิดมามีน้อยเนี่ยให้เราสร้างในการกดโคนิ้วโป้งโคนิ้วก้อยเข้าหากันให้มากขึ้น เพื่อให้เราวางมืออย่างปลอดภัยในคลาสโยคะหรือคลาสที่เป็นโฟล์ที่หนักๆครับให้กลางไปให้เยอะเริ่มจากท่าโต๊ะสีขาก็ได้นะครับ วางข้อมือประมาณอยู่ใต้หัวไหล่และข้อศอกว่างกว่าไหล่ย่ากน้อยก็ได้ แล้วหัวเข่าอยู่ประมาณใต้สะโพกหรือกระดูกหลังนั่นนะครับกลางไปนี่เยอะๆแล้วเช็คว่าสันข้อมือเนี่ยขนาดขอบหน้าหรือเปล่าแล้ววางอยู่ในจุดในการผลักแมตต์ไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนทูพายแมตต์ไปข้างหน้าแล้วกดโคนนี้ลงไปแล้วรู้สึกว่ามีส่วนล้อสของป้ายข้อมือไว้จะได้ไม่เจ็บข้อมือแล้วเมื่อเวลาเราวางมือลงไป อย่างเช่นในท่าโต๊ะสี่ขา หรือดาว facing dog นะคะให้เราลองเช็คข้อมือและสั่นข้อมือของเราด้วยว่ามันจะมีรอยย่นอยู่ ให้เราย่อนั้นขนาดกับขอบแด้านหน้าทูท้ายหนักไปข้างหน้าเล็กน้อยจนรู้สึกว่าเรามีส่วนวอลส่วนโค้งใต้ข้อมือหรือมีฟองอากาศบุ๋มๆใต้ฝ่ามือของเรา และไม่เจ็บข้อมือนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาข้อมือมากจริงๆนะครับลองสำรวจรูปนี้ดู อาจจะใช้ผ้า พับสักสองสามชั้น เพื่อรองใต้ข้อมือดูนะครับไม่ใช่ใต้ฝ่ามือนะใต้ข้อมือให้รู้สึกว่าน้ำหนักของเราเนี่ยถ่ายลงไปที่ปลายนี่ก็โคนนย้วมากกว่าข้อมือเล็กน้อย แล้วมันจะเจ็บข้อมือน้อยลงและล้าข้อมือน้อยลง ครับนักเรียนเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นการวางมือที่ปลอดภัยในคลาสโยคะไม่ว่าจะเป็นดาวด็อกข้าง่ายๆถ้าไปถึงอาร์มาลาเซ์ที่เป็นท่ายากๆเวลาที่เราวางมือที่ปลอดภัยแล้วมันจะล้าน้อยกว่านั้นเจ็บน้อยลงเจ็บเลยดูแลตัวให้ดีนะครับ แล้วเจอกันในคลาสหน้าในซีรีส์หน้าเรื่องการทำสนัมแลนะครับมากครับ